thank you ค่ะดิฉัน อาจารย์กนกวันปราศิลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำหรับวันนี้นะคะเข้าสู่บทเรียนบทที่ 3 การจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุสำหรับรายวิชานี้นะคะเพื่อให้สามารถจัดสำรับอาหารได้อย่างสวยงามและน่ารับประทานค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่จะมาเรียนกันคือ ศิลปะการตกแต่งอาหาร รูปแบบการจัดตกแต่งอาหารประเภทต่างๆ ค่ะ ศิลปะ การตกแต่งอาหาร อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์ อาหารนอกเหนือจากสนองความต้องการทางด้านร่างกายของมนุษย์แล้ว อาหารยังสนองความต้องการทางด้านจิตใจและสังคม วัฒนธรรม ดังนั้นในการบริโภคอาหาร ผู้จัดอาหารจึงต้องใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ การตกแต่งอาหาร เพื่อให้อาหารเป็นเครื่องจันรงใจ ในขณะเดียวกัน ศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งอาหาร ข้าวอาหารหวานมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของชนิดอาหาร ศิลปะการตกแต่งอาหาร อาหารจึงมีความแตกต่างเพื่อให้เหมาะสมกับอาหารประเภทนั้นๆ การใช้หลักการตกแต่ง โดยการเลือกใช้สี ความสมดุล การเน้นจังหวะการย้ำ ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ขนาดและสัดส่วนนะคะ เพื่อให้จานอาหารน่ารับประทานและดึงดูด น่าสนใจมากขึ้นค่ะ รูปแบบการตกแต่งอาหารประเภทต่างๆนะคะ หลักศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนออาหารให้อาหารแต่ละจานมีความโดดเด่น และยกระดับการบริการอาหารให้มีความน่าสนใจ สามารถสร้างความสวยงามให้จานอาหารนั้นอีกด้วยค่ะ ปัจจุบันการตกแต่งอาหารจะนิยมใช้ผักและผลไม้ ที่เป็นส่วนประกอบในจานอาหารมาตกแต่งบนหัวจานและสามารถรับประทานร่วมกับอาหารจานหลักได้เลย เช่น การใช้แตงกวานะคะตกแต่งบนหัวจานหรือการใช้แตงกวาห่อหุ้ม อาหารชนิดนั้น การใช้มะเขือเทศพันลูกเล็ก ตกแต่งบนหัวจานหรือการทำดอกกุหลาบจากเปลือกมะเขือเทศ วางในจานเพื่อให้สร้างสีสันในจานอาหาร รวมทั้งการหั่นชิ้นผลไม้ให้ขนาดพอคำหรือการแกะสลักผลไม้ให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของผู้จัดจานอาหารได้ค่ะ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลไม้ชิ้นนั้นอีกด้วย ของตกแต่งที่ใช้มักจะเป็นส่วนผสมธรรมดา ที่มีสีสันสวยงามอยู่แล้ว การจัดตกแต่งอาหารมีหลากหลายวิธีนะคะ เพื่อสร้างให้จานอาหารหลักหรืออาหารหวานนั้นๆ มีความสวยงาม การจัดตกแต่งอาหารประเภทต่างๆ มีดังนี้นะคะ 1. ตกแต่งด้วยผลไม้โดยการหั่นและการเคลือบด้วยน้ำตาลค่ะ 2. ตกแต่งด้วยผัก ดอกไม้และสมุนไพร เช่น การทำดอกไม้จากแครอทหรือแตงกวา นอกจากนี้สามารถทำดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ การใช้สมุนไพรช่อเล็กๆเช่นพาสลีย์สะระแหน่ ข้อที่3นะคะตกแต่งด้วยส่วนผสมหลักของอาหารหวาน อาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตเครื่องน้ำตาลการใช้พิมพ์เป็นต้นค่ะ การเลือกสีสำหรับอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะ เนื่องจากสีเป็นตัวช่วยที่กระตุ้นความต้องการ หรือความอยากรับประทานอาหาร นอกเหนือจากรสชาติที่อร่อยแล้ว อันดับแรกที่มนุษย์เราเลือกรับประทานอาหารสำหรับ รับประทานอาหารคือสีสันของอาหารนั้นๆ มีความน่าสนใจ น่าดึงดูด และชวนหลงไหลในอาหารก่อนที่จะได้ริมรสชาติค่ะ สีที่เหมาะสมกับอาหารที่ทำให้อาหารนั้นโดดเด่นอันดับแรกคืออาหารโทนสีแดงนะคะรองลงมาสีส้ม สีเหลือง สีเขียว และสีขาวค่ะ โทนสีที่โดดเด่นรองลงมาคือสีชมพู สีม่วง สีฟ้า สีดำและสีเทาค่ะ แต่หากเป็นอาหารหวานแล้ว สีที่ทำให้อาหารจานหวานนั้นโดดเด่นนะคะ คือสีชมพู สีส้ม สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีดำ สีขาว และสีฟ้าตามลำดับค่ะ